อืม นี่แหละ ดอกนี้ดอกนี้ ทีเด็ดท่านผู้ชมโอ้โหจะเป่าคาถามาอะไร นะโมสดชื่นจังเลย โอ้ มาขอดูให้อิ่มๆเต็มตาเต็มใจสักนิดหนึ่งท่านผู้ชม มามามาอืมมาจะได้เป็นร้อยนะเป็นร้อยนะ ขนาดเนี้ย มันต้องขนาดนี้แหละถือว่าเยอะฮะ มาครับ ผมท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมเฮียต้นสเตตฝาดมาแล้ว จ้าท่านผู้ชมนะช่วงบ่ายๆตกช่วงบ่ายๆมา มันเป็นอย่างนี้ทุกทีครับผมท่านผู้ชมฮะง่วงเหงาห่าวนอนเป็นตลอด โอ้โห แกไม่หาย ถ้าแบบบางทีนะไม่กินกาแฟนี่ก็แบบ ยาวนะท่านผู้ชมอะไรคือยาวอะหลับยาวนะทั้งบ่ายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยครับไปตื่นอีกทีในตอนเย็นเนี่ยนะครับโอ้นะบางทีเนี่ยมันตื้นๆมันคิดอะไรไม่ออกนะ ถ้าง่วงๆมาเนี่ย ผมเชื่อหลายท่านเป็นนะครับผมอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทางด้านสปปลาวด้วยนะครับผม สบายดีสบายดีสบายดีนะครับ ยินดีต้อนรับนะเพื่อนเพืทางด้านสปปลาวด้วยนะครับ ผมทุกท่านเลยขอบพระคุณมากๆ ครับ ผมนะมาฮะเอ่อยังอยู่ที่เกมสาวถ้ำอย่างที่ผมบอกไปนะครับไอ้ล่าสุดที่ผมเล่นนี่คือ ซื้อพิสปินนะ ปรับเบ็ดไปที่ร้อยี่สิบนะอันนี้คือไม่ได้สปินนะแต่ว่าปรับเพื่อซื้อนะท่านผู้ชม นะหน้าต่างมีอยู่เก้าพันนะปรับไปที่เบ็ดเก้าสิบแล้วกัน เดี๋ยวล้างหน้ากระดานไปสี่ห้าหมุนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ จะซื้อวิสปินหรือจะออโต้หรือยังไงก็ค่อยว่ากันนะท่านผู้ชม ขออนุญาตจิบน้ำชากาแฟไปด้วยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชม ก็เอามาจิบกับผมได้นะ เออมาจิบไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ดูปั่นสล็อตไปพร้อมกันนะไปอะพันเก้านะอุ้ย อุ้ยนึกว่าจะ ออกตัวแบบเตรียมแปลงแรกเป็นวายสวยๆทางนั้นเลยเมื่อกี้ หน้าม่วงได้ไหมแถวแรกไม่มีด้วยเอา หน้าเขียวแถวสองไปไหนวะโอ้ยแม่เอ้ยเออมา หน้าแดงได้ไหมสองสอง อืม ไม่มีอ้าว เกลือซะแล้วท่านผู้ชม มันจะโอ้เกลือเกลือทังหน่อยว่าเค็มจัดเลยกินปลาเค็มมาเลยเนี่ย อ่ะไปฮะ สักสิบหมุน เทอร์โบไปหน้าม่วงมาสวยฮะร้อยสี่สิบไป เขี่ยวมา เออ สักที อืม นี่แหละ ดอกนี้ดอกนี้ ทีเด็ดท่านผู้ชมโอ้โหจะเป่าคาถามาอะไรนะโมสดชื่นจังเลยโอ้มาขอดูให้อิ่มๆ เต็มตาเต็มใจสักนิดหนึ่งท่านผู้ชม มามามา อืมมาจะได้เป็นร้อยนะเป็นร้อยนะ ขนาดเนี้ย มันต้องขนาดนี้ แหละถือว่าเยอะฮะ เออ อย่างนี้เลยสมคำว่าเบ็ดหนึ่งร้อยหน่อยเว้ย ไปฮะ มีอีกไหมจะมีช็อตเด็ดมาอีกไหมผมว่าไม่แจกอีกนะดอกใหญ่ไม่ออกถี่แน่นอนฮะ ถ้าออกถี่โต เจ๋งพอดีอ่ะ บอกเลย หน้าม่วงได้ไหมแถวแรกอะไม่มีไม่กล้าออกหรอกแน่จริงออกมาดิ หินเขียวเรียบร้อยมาหนึ่งดอกสวยฮะดอกนี้พันห้าไป โบมาเคมาดิ ไป มาไหมสเก็ตเตอร์มาไหม โอ้ท่านผู้ชมรู้ไหมผมจะทำอะไร ผมจะซื้อฟรีสปิน ไปฮะหนึ่งหมื่นนะ เดี๋ยวมาดูกัน โอ้โห จุกจุกด้วย จุกจุกเลยตัวสเก็ตเตอร์สิบสี่หมุนนะมาดูฮะผมปรับไปที่เบ็ดสองร้อยแล้วซื้อฟิสปินที่หนึ่งหมื่นฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุ้มค่าไหมส่วนตัวผมเชื่อว่าคุ้ม นะ กำไรเนี่ยอย่างน้อยๆ ต้องมีแหละห้าพันนะผมคิดไว้นะ คิดเข้าข้างตัวเองก่อนเละกูขอให้ขอได้หมื่นหนึ่งก่อนตอนนี้นะไม่ต้องมองไกลขอให้ได้หมื่นหนึ่งคืนก่อนตอนนี้มาสักที มาสักทีนโมนะโม โอ้ท่านผู้ชม มีแววเกลือว่ะ เออเออมาได้แล้วครับผมหนึ่งหมื่นโอ้ยท่านผู้ชมมาดอกเดียวเออ รู้เรื่องแปดพันสี่ร้อยเอาเรื่องกับเบื้องเตกโตเนื้อมาที่สองพันแปดโบไปอีกหนึ่งนี่หมื่นครับผมนะเอาดิคูณสิบโอ้ท่านผู้ชมโอ้ผมคิดว่ายังไงก็เกลือแล้วผมว่าแบบเกลือมาแล้วอ่ะมันเสือเหลือสี่ครั้งสุดท้ายอ่ะโอ้ปบมือเป็นกำลังใจให้ตัวเองก่อน โอ้โห โอ้ เกือบวูบเกือบวูบไปแล้วอะซื้อหมื่นหนึ่งนะอะแต่ตอนนี้รางวัลคือสามหมื่นสามนะกำไรเน้นๆเลยคือสองหมื่นสามแล้วตอนนี้เอา โอ้ มาสักทีเถอะเว้ย สวยฮะ มาอีกหนึ่งหมื่นสี่พันืมตัวคูณมันเยอะไง ไม่ต้องแปลกใจฮะ ปลาเบ็ดสองร้อยเพื่อซื้อฟิลิปปินส์ด้วยหนักๆหน่วงๆไปฮะ อุตส่าห์ลงทุนซื้อแล้วเต็มแม็กเลย อ่า ไปฮะ เพียงพอแล้วพอเพียง เท่านี้นะครับผมท่าน้ำจชม ใครจะไปก็ไปแล้ว โอ้ไปก็บ้าแล้วท่านผู้ชมอะพอแล้วครับผมท่านผู้ชมอะกำไรหนักๆเน้นๆ นะเน้นๆเน้นๆคนจังหวัดไหนนี่เน้นๆโอเคท่านผู้ชมเน้นจัดนะ เออหนักหนักเน้นเน้นไหนเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปแล้วกันเป็นเกมอะไรนั้น ตามคำขอท่านผู้ชมหรือไม่กดสับสไครต์ไว้จะได้ไม่พลาดนะครับ ผมนะรอบต่อไปเดี๋ยวผมลุยแน่นอน สำหรับงบ 4,400ตรงนี้ฮะเดี๋ยวลุยกันรอบหน้าส่วน 70,000ตรงนี้ยังขออนุญาตถอนออกก่อนนะครับ ผมเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ